สำหรับในเซกชัน5.2 นะครับ เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับ ซึ่งในบทนี้เราจะยกตัวอย่างอัลกอริทึมหลักๆ ที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับ 2 อัลกอริทึมด้วยกันคือ1เรื่องของการทำ sentiment analytics นะครับ คือเรื่องของการวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดเชิงบวกเชิงลบที่มีต่อโพสต์ต่างๆ และในอัลกอริทึมที่2นะครับ เราจะพูดถึงเรื่องของ intention mining คำว่า intention mining หมายความว่า เป็นลักษณะของอัลกอริทึมที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ กลุ่มคนที่กำลังมีความสนใจ ในตัวบริการหรือตัวผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าของเราณ ปัจจุบันนะครับ สำหรับในอัลกอริทึมแรกนะครับ ก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำ sentiment analytics นั่นเอง ลักษณะของ sentiment analytics ก็คืออัลกอริทึมที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ ออกมาจนกลายเป็นการได้ผลลัพธ์ในเชิงว่า ความรู้สึกนึกคิดในเชิงลบหรือเชิงบวก ที่มีต่อสินค้าหรือบริการ ความรู้สึกประทับใจหรือความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ จนทำให้ธุรกิจสามารถรู้ได้ว่าข้อความไหนเป็นลักษณะเชิงลบ ข้อความไหนเป็นลักษณะของเชิงบวก จนทำให้ธุรกิจสามารถจับกระแสต่างๆได้ จากการเสนอนำเสนอสินค้าหรือบริการในปัจจุบัน แต่ความท้าทายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ ลักษณะของข้อความที่เป็นภาษาไทยก็คือ ภาษาไทยถูกเขียนขึ้นโดยปราศจากตัวเว้นวรรคหรือตัวแบ่งคำภาษาไทยไม่มีการใช้ไวท์สเปซไม่มีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับ ในการแบ่งคำออกจากกันบนข้อความที่เกิดขึ้น นั่นคือความท้าทายหลักที่ภาษาไทย หรือ การใช้ sentiment analytics algorithm จะต้องการการทำ pre-processing ก็คือการแบ่งคำ โดยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า Thai word segmentation นะครับ ในการแบ่งคำต่างๆ ออกจากการบนข้อความ ก่อนที่จะเข้าสู่การทำ sentiment analytics ในสเต็ปถัดไปนั่นเอง สำหรับใน workflow หรือขั้นตอนของการทำ การวิเคราะห์ หรือการทำ sentiment analytics นะครับ จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆนะครับ เริ่มตั้งแต่การสกัดข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจริงๆ แล้วเราพูดกันเรื่องนี้ในบทที่ 3 นะครับ ข้อความที่ถูกสกัดออกมาจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นั้น จะกลายเป็น Input Data หรือข้อมูลนำเข้าตั้งต้นนะครับ ที่จะส่งไปสู่กระบวนการถัดไป ซึ่งเมื่อข้อมูลตั้งต้นเหล่านี้ส่งไปสู่กระบวนการที่ 2 จะเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าการ extract word หรือการสกัดคำต่างๆ แบ่งแยกคำต่างๆ จากข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับ โดยใช้เทคนิค Thai word segmentation นั่นก็คือลักษณะของการแยกคำออกจากกันนะครับ จากข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์คำเหล่านี้จะถูกส่งไปสู่กระบวนการที่3นะครับ ก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่า sentiment analytics กระบวนการนี้มีความสำคัญขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากลักษณะของการวิเคราะห์จะต้องมีความจำเป็นในการสร้าง dictionary หรือพจนานุกรมคำเชิงบวก หรือคำเชิงลบผมยกตัวอย่างให้ก็คือคำเชิงบวกมักจะมีคำว่าสนใจชอบอร่อยดีมากนะครับ นั่นคือลักษณะของคำที่อยู่คำเชิงบวกที่อยู่ในพจนานุกรมเชิงบวก ในขณะที่คำเชิงลบที่อยู่ในพจนานุกรมเชิงลบ จะเป็นคำลักษณะที่แย่มากไม่อร่อยเลยเลวมากไม่ดีเลย นั่นคือลักษณะของคำเชิงลบ ในขั้นตอนนี้คำต่างๆ ในพจนานุกรมเชิงบวกและเชิงลบ จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับคำที่เกิดขึ้นบนข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรายกตัวอย่างให้เห็นภาพ ข้อความเหล่านี้เมื่อแมปกัน เราจะทำให้สามารถคำนวณสกอร์ หรือคำนวณคะแนนบางอย่างได้บนข้อความนั้นเช่น ข้อความนี้มีคำเชิงบวก 2คำจะทำให้ข้อความนี้ได้คะแนนบวก2นะครับในขณะที่ข้อความนั้นมีคำเชิงลบ 1คำข้อความนี้จะคำนี้จะให้คะแนนลบ 1 และเมื่อเรามานั่งทำการคำนวณสกอร์หรือค่าเซนติเมนต์นะครับ ของข้อความนี้เราจะพบว่ามันจะ เป็นลักษณะของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ก็คือ การเอาบวก2ลบ1และได้ผลลัพธ์คือบวก 1 นั่นเอง นั่นคือลักษณะที่เราจะระบุได้ว่าข้อความที่เกิดขึ้นนี้ เป็นข้อความเชิงบวก แต่อาจจะเชิงบวกไม่มาก เพราะเนื่องจากสกอร์ที่ได้มาจากข้อความอันนี้ คือบวก 1 นั่นเอง นั่นคือลักษณะวิธีการในการคำนวณนนะครับ ทุกข้อความที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ จะส่งไปสู่กระบวนการของการคิดหรือคำนวณค่าเซนติเมนต์สกอร์นั่นเอง และทำให้เราสามารถทำการสรุปผลลัพธ์ หรือสรุปคำแนะคะแนนออกมาในขั้นตอนที่ 3 หรือที่เราเรียกว่าการทำ analytics results นั่นเองนะครับก็คือลักษณะของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเซนติเมนต์จะถูกนำเสนอออกมาเป็นลักษณะของผายชาร์ต หรือกราฟแท่งที่ให้เห็นว่าค่าเซนติเมนต์เชิงบวก มีกี่ข้อความเซนติเมนต์ที่เป็นเชิงเอ่อข้อความที่เป็นเซนติเมนต์เชิงลบ กี่ข้อความและอัตราส่วนของทั้งสองแท่งนี้มีความแตกต่างกันยังไงและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเห็นได้ว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรามีค่าเซนติเมนต์หรือเชิงบวกหรือเชิงลบมากกว่ากันนะครับ เพื่อให้ทุกๆทท่านเห็นภาพนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักหนึ่งเคสนะครับ เช่นข้อความที่เราสกัดมาจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับ เราได้ข้อความว่ามือถือนี้ค้างบ่อยและก็ไม่ดีด้วย ขั้นตอนนี้หรือข้อความนี้จะถูกส่งไปสู่กระบวนการที่เราเรียกว่า Thai word segmentation คือการแบ่งแยกออกคำออกมาจากประโยคจนกลายเป็นมือถือนี้ ค้างบ่อยนะครับ และก็ไม่ดีด้วย จากลักษณะของคำที่ถูกเซกเมนต์หรือถูกแบ่งแยกออกมาคำเหล่านี้จะถูกนำไปเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับ กับพจนานุกรมหรือคำที่สามารถแสดงถึง อารมณ์เชิงบวกนะครับ หรือความรู้สึกเชิงลบ เช่นคำว่าดีไม่ชอบไม่ดีนะครับ และเมื่อเราพบว่า จนานุกรมที่เรามีนั้นสามารถดีเทคได้หนึ่งคำ ก็คือคำว่าไม่ดีอยู่บนข้อความที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อความนี้จะถูกได้คะแนนลบหนึ่งทันทีนะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามันมีคำหนึ่งคำที่แสดงออกมาในลักษณะของเชิงลบ จนทำให้ได้คะแนนติดลบนะครับ ข้อความเหล่านี้จะถูกทรีตโดยสกอร์ที่เราเรียกว่า sentiment score นะครับ ไม่ว่าจะได้เป็นบวก 2 บวก 1 ลบ 1 หรือ 0 ที่เป็นลักษณะ ไม่มีความรู้สึกเลยเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าเฉยๆ และข้อความที่เป็นศูนย์ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่ไม่ได้มี emotional word หรือคำที่แสดงเชิงลบ หรือเชิงบวก อยู่ในรูปของประโยคนั่นเองนะครับ นั่นคือตัวอย่างที่จะทำให้ทุกคนสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นสำหรับการใช้อัลกอริทึม sentiment analytics นะครับ ในการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์นั่นเอง